พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอนโครงการพัฒนาบทเรียน และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์ การเกิดขึ้นของวิถีใหม่ ทำให้ผู้คนปรับตัวสู่การจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลาหนึ่งในหลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้คือหลักสูตรภาษาบาลี สำหรับพระพิสุสามเณรบุคคลทั่วไป ตลอดจนผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนครับมูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แม่กองบาลี สนามหลวง และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดทำบทเรียนออนไลน์ และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี ภายในระบบจะมีวิดีโอบันทึกการบรรยาย จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หรือหากเรียนผ่านระบบมุกจนจบหลักสูตร ก็สามารถขอใบประกาศรับ